และอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือการรับส่งข้อความภาพไฟล์ต่างๆ ในอีเมล ซึ่งในสมาร์ทโฟนทุกเครื่องสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีเมลมาไว้ที่เครื่องของตัวเองได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail หรือ Yahoo ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นแอปพลิเคชันฟรี ที่ผู้ให้บริการเปิดให้ลูกค้าใช้ได้กัน เราไปลองดูตัวอย่างการรับส่งข้อความในการแนบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสารในอีเมลกันเลยนะครับ ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการรับส่งข้อความ รับส่งภาพนะคะ หรือรวมทั้งการแนบไฟล์นะคะในอีเมลของเรานะคะ อันดับแรกนะคะเมื่อเรามีแอปพลิเคชันนะคะ ในตัวของสมาร์ทโฟนนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Gmail Hotmail หรือว่า Yahoo นะคะแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะ อันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างของ Gmail นะคะ เราลองไปดูกันว่าเราจะมีวิธีการยังไงบ้าง ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Gmail นะคะ จากนั้นเนี่ยเราจะดูวิธีการแรกเลยก็คือ การส่งแนบไฟล์ต่างๆนะคะ รวมถึงการพิมพ์ข้อความใน Gmail ด้านล่างของ Gmail นะคะก็จะมีตัวที่เป็นปากกานะคะ สีแดงนะคะที่เป็นวงกลมสีแดงไอคอนสีแดงนี้ ให้เราคลิกเข้าไปนะคะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าต่างตรงนี้นะคะก็จะจะคล้ายๆ เวลาที่เราเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเปิดในโน้ตบุ๊กนะคะก็จะมี สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องพิมพ์ลงไปนะคะ ก็คือเราจะเขียนจดหมายถึงใครนะคะ ชื่อเรื่องเรื่องว่าอะไร จากนั้นนะคะในช่องที่เป็นตัวเขียนอีเมลนะคะ เราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะคะหรือว่าพิมพ์ข้อมูลต่างๆนะคะให้กับผู้ที่เราต้องการจะส่งข้อมูลถึงนะคะเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันนะคะ อย่างเช่นวันนี้นะคะเราจะส่งจดหมายนะคะเชิญในการร่วมกิจกรรม นะคะถึงเพื่อนอ่ะล้วก็พิมพ์อีเมลของเพื่อนลงไปอย่างเช่นเราจะส่งถึงเพื่อนที่ชื่อว่าสุมิตา นะคะอ่ะในเมื่อเมื่อเราพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยเรายังพิมพ์ไม่ครบเลยใช่ไหมคะ มันก็จะขึ้นตัวอีเมลของเพื่อนเรา เพราะว่าเราเคยมีการส่งข้อมูลถึงเพื่อนคนนี้แล้วนะคะะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะ มันก็จะโชว์ชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะ ซึ่งเป็นอีเมลของเพื่อนเราจากนั้นนะคะให้เราจ่อหัวนะคะชื่อเรื่องนะคะอย่างเช่น ขอเชิญ ร่วมอบรมนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ไปได้เลย ในการเขียนชื่อเรื่องนะคะ ก็จะเป็นการเขียนชื่อเรื่องสั้น ๆนะคะได้ใจความนะคะ เพื่อที่จะให้คนที่เห็นอีเมลของเราเนี่ยเปิดอ่านนะคะ หรือว่า ถ้าเราสุสมมติว่าเราใช้หัวเรื่องที่ไม่น่าสนใจหรือว่าไม่สะดุดตาเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าบางคนงานยุ่งๆหรือว่า ไม่ทันได้มองนะคะ ก็จะเปิดมองข้ามอีเมลของเราไปจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเขียนรายละเอียดต่างๆนะคะที่เป็นรายละเอียดที่เราต้องการเชิญเพื่อนนะคะ อย่างเช่นอบรม วันที่ 3 เมษายนนะคะก็เขียนลงไป สถานที่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นสุโขทัยนะคะเราก็เขียนลงไป หรือว่าใครที่มีรายละเอียดอื่นๆนะคะ ก็สามารถเขียนได้เลยค่ะ ก็คือมีพื้นที่ในการเขียนเยอะมากนะคะ รวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์เอกสารหรือว่าเราต้องการที่จะแนบไฟล์รูปภาพต่างๆนะคะ ด้านบนของแอปพลิเคชันใน Gmail นะคะ ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวคล้าย ๆคลิปหนีบนะคะด้านบนให้เรากดไป ซึ่งเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ย ก็จะขึ้นที่เป็นรูปภาพนะคะ เป็นไฟล์แนบรวมถึงเอกสารที่อยู่ใน Google Drive นะคะ เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็แนบส่งไปพร้อมกับข้อความที่อยู่ในอีเมลของเราได้ด้วยนะคะ อย่างเช่น เราต้องการทั้งรูปต้องการทั้งไฟล์ภาพเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ อย่างเช่นเราต้องการภาพนี้นะเราก็สามารถที่จะแนบไฟล์ภาพไปด้วยได้เลย หากเราต้องการเพิ่มอีกนะคะ นอกจากไฟล์ภาพแล้วเราต้องการเพิ่มเอกสารด้วยนะคะ ซึ่งเรามีเอกสารที่อยู่ใน Google Drive ของเราแล้วนะคะ หรือว่าไฟล์แนบที่เราเคยแนบไป เราก็สามารถที่จะเลือกไฟล์แนบนั้นได้เลยออย่างเช่นเรามีไฟล์แนบอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็คลิกกดไปที่ไฟล์นั้นได้เลยอ่ะ ก็จะเห็นได้ว่าเอกสารที่เราคลิกเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็จะปรากฏอยู่ด้านล่างของตัว Gmail ของเรานะคะ ก็จะมีทั้งข้อความนะคะ ว่าอบรมวันที่เท่าไหร่สถานที่เป็นที่ไหน เป็นไฟล์รูปภาพแล้วก็เป็นไฟล์เอกสารนะคะ จากนั้นนะคะในการกดส่งอีเมลถึงเพื่อนเรา เราก็สามารถที่จะกดส่งได้นะคะ คือด้านบนที่เป็นรูปลูกศรสีฟ้าอ่ะเราก็สามารถกดส่งได้เลย ี๋ยวเราลองดูไปเช็คกันนะคะว่าเรากดส่งหรือยังให้ไปที่จุดสามเหลี่ยมนะคะด้านบน จากนั้นนะคะก็ไปที่เมนูคำว่าส่งแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าก็จะปรากฏอีเมลที่เราส่งไปหาเพื่อนนะคะ ได้แล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นจดหมายที่เราส่งไปถึงเพื่อนแล้ว ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตอบกลับนะคะ ข้อความหรือว่าตอบกลับ Gmail ของเพื่อนเรา นะคะ ที่ที่ส่งมา เราก็สามารถที่จะตอบกลับได้นะคะ โดยที่เราไปที่อีเมลของเพื่อนอที่เราต้องการนะคะ ที่เราต้องการจะตอบกลับ จากนั้นนะคะให้เราสังเกตนะคะที่เป็นจุด3จุดนะคะที่อยู่ข้างๆชื่อเพื่อนเราจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะข้างๆ วันที่เห็นไหมคะ จะเป็นจุด3จุดสีเทาเมื่อเราคลิกมาแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏข้อความขึ้นมาว่า เราจะตอบ เราจะส่งต่อหรือว่าเราจะยกเลิกนะคะ ซึ่งเมื่อเราคลิกที่คำว่าตอบเนี่ยการตอบใน Gmail อันนี้ก็คือจะเป็นการตอบแค่คนเดียวนะคะ ก็คือกับตัวบุคคลที่เขาส่งมา ก็คือสามารถตอบได้คนเดียว และถ้าการเป็นการส่งต่อก็จะเป็นการส่งต่อข้อความของเพื่อนที่ส่งมาให้เราเนี่ย ส่งต่อไปยังผู้อื่นหรือว่าอีเมลอื่น ๆ ที่เราจะสื่อสารบอกข่าวเขาต่อนะคะอ่าเราลองมาดูว่าเราจะส่งต่อข้อความยังไง อย่างเช่น เราลองคลิกที่คำว่าส่งต่อ สังเกตเห็นว่าเมื่อเราคลิกไปที่คำว่าส่งต่อแล้วเนี่ย มันจะขึ้นตัว forward นะคะอ่ะ ก็คือจะ forward รายละเอียดทั้งหมดเลยว่า เราได้ forward อีเมลเนี้ย จากใครเมื่อวันที่เท่าไหร่มีไฟล์ที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ รวมถึงเวลานะคะ ก็จะบอกหมดเลยใน Gmail ของเรา จากนั้นเนี่ยเราต้องการส่งถึงใครต้องการที่จะ forward ต่อใคร อย่างเช่นเราต้องการ forward ต่อเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะ ก็คืออสมมุติเราต้องการ forward ต่อพัทิตาใช่ไหมคะเราก็ พิมพ์ Gmail ของคุณพัทิตาลงไปเห็นไหมคะอีเมลนี้ก็จะถูกส่งไปยังคุณพัทิตา หรือว่าเรามีมากกว่า 1 คน เราต้องการที่จะส่งให้อีกคนนึงอีกคนนึงนะคะอ่ะก็พิมพ์อีกคนนึงลงไปเลยสมมติว่าเราต้องการที่จะส่งให้คุณดวงกมลด้วยอ่ะเราก็พิมพ์ชื่อคุณดวงกมลลงไปจะ สังเกตเห็นได้ว่า Gmail นะคะสามารถที่จะส่งต่อหรือว่าตอบกลับข้อความได้หลายคนนะคะ ไม่จำเป็นว่าจะต้องกับตอบกลับได้แค่คนเดียว จากนั้นเราก็กดส่งต่อได้เลยค่ะ อีเมลฉบับนี้นะคะ ก็จะส่งต่อไปยังผู้รับที่เราใส่ชื่อลงไป เห็นไหมคะ ด้านบน ถึงคุณดวงกมลแล้วก็ถึงคุณพัทิตานะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับ ลูกค้าหรือว่านำไปปรับใช้กับร้านค้าของเรา หรือว่าในการสร้างธุรกิจได้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าปัจจุบันนะคะ มีการใช้อีเมลในการขายของ ในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นทุกวันค่ะ เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ยากเลยสำหรับการรับส่งข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Line หรือแม้กระทั่งในเมล สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น แต่เทคนิคและวิธีการนั้นมากมายกว่าที่คิดครับ ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ